Thank you. รุปบทเรียนในสัปดาห์ที่ 2 Office Supply and Equipment อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน สำหรับบทเรียนสัปดาห์ที่ 2 นี้เราก็ได้เรียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะ ผู้เรียนทุกท่าน บทเรียนนี้ เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน stationery and office supplies rubber stamp. Stapler. Eraser. Drawing pins. Push pins. paper clips. Highlighters. Fountain pen. Pencil. Marker. ballpoint bulldog clip. Tape dispenser. Pencil sharpener. Label. Calculator. glue stick การตั้งคำถามว่าสิ่งของอยู่ หรือเก็บไว้ที่ไหน การบอกตำแหน่งสิ่งของต่างๆ โดยใช้ preposition บอกตำแหน่งที่ถูกต้อง และการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ในส่วนของตอนที่ 1 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ โดยใช้ประโยคที่ว่า this is these are การพูดถึงลักษณะงานหรือฟังก์ชันของอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน เราสามารถใช้ประโยคและศัพท์สำนวนโดยใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย it is used for ตามด้วย gerund หรือ verb ing หรือเราสามารถใช้ present simple tense ในการอธิบายได้เช่นเดียวกันค่ะ เช่น it display text on the screen ในกรณีถามหาสิ่งของเราจะใช้คำถามประเภท WS question ส่วนของการบอกตำแหน่งสิ่งของที่ถูกถามหาในบทเรียนนี้เราเรียนเกี่ยวกับการใช้ preposition บอกตำแหน่ง ในกรณีถ้าเราหาสิ่งของไม่เจอเราสามารถเลือกตอบโดยใช้ประโยคปฏิเสธ ที่ว่า I can't find หรือ I can't seem to find แล้วตามด้วยสิ่งของที่เราถามหาสำหรับในตอนที่สอง telling how things work เป็นคำถามที่ถามว่าเครื่องใช้สำนักงงานนี้ใช้งานอย่างไรนะคะบางประโยคก็จะมีการแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้สำนักงาน I heard from Jennifer that you have to present a report to Mr. David this afternoon. I wonder if I might give you a hand. Thank you very much. I need to scan this document, but I don't know how to do it. Would you mind showing me how? Of course, certainly. First of all, open it up and face the paper down. Yes, like that and close the cover. You will see the start button. p r e s s the Start button and your document will change to the digital file. Is that clear for you? Yes, it seemed not too difficult. Thanks for your help. No worry, anytime. สำหรับในตอนที่3นะคะเป็นการขอให้ ผู้คู่สนทนาช่วยสอนวิธีใช้เครื่องถ่ายเอกสาร โดยมีประโยคอย่างเช่น Do you know how to use แล้วตามด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน Thank you.